หนึ่งวัยของช่วงชีวิตที่น่าจดจำมีพลัง มุ่งมั่น ท้าทาย มีอุดมการณ์และมีความหมายต่อการพัฒนาอนาคตของชาติ ขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ที่ต้องไปเชิญปัญหา และต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทำให้ง่ายต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง และภาวะวิกฤตของชีวิต ท่านกำลังนึกถึงวัยไหนคะ ใช่แล้วค่ะ เรากำลังพูดถึงวัยรุ่น การมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ ทำความรู้จัก และเข้าใจเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจ ในโลกภายในของวัยรุ่นอย่างเป็นมิตร ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องและวัยรุ่น สามารถก้าวผ่านพฤติกรรมเสี่ยง และภาวะวิกฤตของวัย ได้อย่างเข้าใจ ปลอดภัยและมีความสุข เราพร้อมที่จะเปิดโลกของวัยรุ่นให้คุณได้เรียนรู้คุณล่ะคะ พร้อมไหม ถ้าพร้อมเราไปด้วยกันนะคะ มารู้จักพวกเรา